็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในบทที่ 3 วันนี้เราได้เรียนรู้กันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ ซึ่งมีเนื้อหาหลัก3 เรื่องใหญ่ ดังนี้นะคะ เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์โดยทั่วไปของผู้สูงอายุ อย่างที่ได้เรียนมานะคะว่าผู้สูงอายุจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งมีอารมณ์อ่อนไหวแต่ก็ยังคงมีอารมณ์ที่เหมือนกับบุคคลในวัยอื่น ๆ ที่ผ่านมานะคะ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 ความพร้อมของทางด้านร่างกาย ในผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วย และมีความเจ็บปวดเรื้อรัง รวมถึงการต้องได้รับการดูแลจากบุคคลอื่นย่อมมีการรับรู้คุณค่าในตัวเองลดน้อยลง การได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งย่อมส่งผลให้ ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางจิตใจ มีหลักยึดเหนี่ยว มีการทำจิตใจโดยการฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ ให้เป็นลักษณะของการฝึกปฏิบัติที่ดีนะคะจะทำให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ที่เยือกเย็นสุขขุมค่ะ สำหรับปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือ สัมพันธภาพในครอบครัวของผู้สูงอายุ การดูแลเอาใจใส่ระหว่างบุคคลในครอบครัว จะทำให้ผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง การรับรู้ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบในการในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุมีการรับรู้เหตุการณ์ที่ตรงตามความเป็นจริง ย่อมทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้น และสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าที่มีลักษณะหม่นลง หรือว่ามีฝนตก หรือว่ามีความเย็นที่เราเรียกว่าฤดูหนาว ก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางทางอารมณ์อยู่แล้วด้วยนะคะ และ 3. ในเรื่องของวิธีการส่งเสริมและดูแลสุขภาพจิตโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ ยึดหลักตามกรมสุขภาพจิตใน 5 สุขนะคะ ได้แก่ สุขที่ 1 คือสุขสบาย หมายถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมไปถึงเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกายนะคะสำหรับสุขต่อไปก็คือคือสุขสนุกนะคะ คือเลือกทำกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองมีความสุขร่าเริง ผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจนะคะสำหรับสุขที่ 3 ก็คือสุขสง่า เป็นกิจกรรมที่ทำให้ตนเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้น เช่น กิจกรรมในสังคมค่ะ ต่อไปก็จะเป็นสุขสว่าง หมายถึงการฝึกสมอง ทบทวนความจำ การพูดคุยกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ประจำวันหรือชีวิตเรื่องราวที่ผ่านมา จะทำให้ผู้สูงอายุมีการชะลอความเสื่อมของสมองได้ได้ดีขึ้นนะคะ สุขสุดท้ายคือสุขสงบค่ะ การที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา มีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจนะคะ ย่อมทำให้จิตใจเป็นสุข แล้วก็ไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากจนเกินไป ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น หรือว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดมาข้างในอนาคต รวมถึงการพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบค่ะ ค่ะ ตอนนี้เราก็จบเนื้อหาในบทที่ 3 แล้วนะคะสำหรับบทที่ 4 ซึ่งเป็นเนื้อหาของสัปดาห์หน้า จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของปัญหาและภาวะวิกฤต ชีวิตที่พบได้บ่อย ในผู้สูงอายุค่ะ